ทีนี้เรามาดูการใช้ like และ dislike นะคะจะมี 3 แบบค่ะ อย่างแรกก็คือ like ตามด้วยคำนาม นะคะอย่างที่สองก็คือ like ตามด้วย gerund หรือว่า verb เติม ing อย่างสุดท้ายนะคะก็คือ like ตามด้วย infinitive with to ก็คือรูปกริยาปกติหรือว่ากริยาช่องหนึ่งนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันค่ะประโยคแรกนะคะ like ตามด้วยคำนาม เช่น I like football I dislike football นะคะก็คือชอบฟุตบอลแล้วก็ไม่ชอบฟุตบอล ใช่ไหมคะ I love this game I hate this game ก็คือชอบเกมนี้จังเลย แล้วก็ฉันเกลียดเกมนี้นะคะ ต่อไป like ตามด้วย gerund หรือว่า verb เติม ing นะคะเช่น I like reading books I like reading books นะคะก็คือชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะ They dislike fishing They dislike fishing เาใจไหมคะ ก็คือเขาเนี่ยไม่ชอบไปตกปลา นั่นเองเรื่องสุดท้ายนะคะ She loves dancing She loves dancing ก็คือหล่อนเนี้ยชอบมากเลยกับการเต้นนะคะ และสุดท้ายค่ะ like ตามด้วย infinitive with to นะคะ ก็คือกริยาช่องหนึ่งนั่นเอง เช่น I like to read books I like to read books ก็คือชอบอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะ They dislike to fish They dislike to fish ก็คือไม่ไปตกปลาใช่ไหมคะ and the last sentence นะคะ She loves to dance She loves to dance ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบเนื้อหาของ Grammar Insight กันแล้วนะคะ นี่คือจะเป็นเนื้อหาของในบทที่ 3 ค่ะ interesting thing สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราสนใจนะคะ ทบทวนนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้ 1. ระดับความชอบ 2. คำศัพท์ที่น่าสนใจ 3. พูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือสนใจ 4. การถามและปฏิเสธเชิงบวกหรือเชิงสุภาพ และสุดท้ายค่ะไวยากรณ์ที่ควรรู้เป็นไงบ้างคะ ถ้าเราฝึกพูดบ่อยๆหรือใช้บ่อยๆ ก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ